กา้รับวิวามรผู้ชมที่อายุ1ปีให้นไปมีภาพเสียงหรือเนื้าที่ไม่เหมาะสมกับทฤติกรรมรุนแรงเพศและการศึกษาซึ่งใช้วิจาราในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่าปีควรได้ระทำยกช้างวะยกยกยกยกยกช้างาะยกช้างวะยกปอนยกปอนยกปอนยกกช้างทำรสชาติมันโป่งรา้วมาก็หั่นปลอดภัยต่อไปกูเอาอะไรเข้ามากูจะแกะฉลากอ้าวาทำไมะแค่น้ำเองไม่โฆษณาเขากินกันทั่วประเทศ ครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเพลงสายเขียวอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะมา อ่า อะไรวะ ต้มไก่ ต้มไก่ เออ ไม่รู้คุเพิ่งซัดไปเมื่อกี้แลลวนี่พ่อครัวเราโอ้ยแสงเข้าเต็มเลย มันก่อฟืนกันอยู่ แล้วเราช่วยอะไรเนี่ย เป็นกำลังใจให้ลุงอาโจไปก็หัวเราะไปไม่รู้เป็นอะไร รอ รอน้ำเดือด โอ้ย เชือดไก่ทั้งวันวันนี้เรา เหนื่อย ลุงให้ช่วยอะไรไหมลูกมือผมเยอะ สองคนนี้ช่วยเนี่ยมันรอกินอย่างเดียวเลยเนี่ยล้างให้เลยลุงเออก็ให้สองคนนี้ล้างแหละลุงต้องเอาักิกนี่ดแขนเนี่ยเสียมันสู้ผงลุงบ่ได้ แล้วก็ก้าวยอดทั้งหลังอีกเต็มไปหมดเวลาของขึ้นไม่แย่งกันขึ้นตายเลยหรือยักษ์ถ้าอยู่กับเมียก็มาทำไรแล้วโอ้โหแสงเมื่อถ้ากินเหล้าเด่นมาได้กินเหล้าเด่นขึ้นกินเหล้าเด่นเขาไม่ได้หรอกอยู่ก็ขึ้นเลยเออเวลากินเหล้าเด่นเขาเนี่ย ได้ไปเห็นคนที่ว่า เวลาเมาเหล้าจัดที่เขาเขาเล่นของกันมาตักยงกังยันใช่ไหมหรือว่ามันคิดเองบ่อแล้วขึ้นเลยแล้วนี่ตงเมาตะเมานี่ผมบ่อต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนอะไร่แล้วขอโทษขออภัยก็ขึ้นลุงเวลาเมาเราขึ้นบ้านไปนอนนะบ่อยคนก็สักคารุมันคุกฝุ่นนะครหมโอ้ขึ้นนี่คุกฝุ่นเลยโอ้นหใจเลยดิ คุณตกุจุยมันแล้วพอเจ็บพอรู้สึกมาพอพอฟื้นแล้ว อ้าวเป็นไรมั้งเจ็บตัวเจ็บตัวเฉยมาสักทีแรกไปเนื้อจานลงแล้วมีดฟันแล้วมีดผลคมแบบนี้ฟันบอกเข้าอ่ะาผมไปสักฟันบอกเข้าแล้วเนี่ยผมสักรูปพระจันทร์อยู่ตรงนี้ดูป่ะใส่ติ่งดูป่ะสีเป็นเป็นเกี้ยนเหมือนเนาะ เป็นหาเลยงะกดแดดหรือเปล่านากินผิวมั้ง กลี้ยนเนาะต้องซื้อสีมามาทาซะเนาะใช่หรอกมั้งไม่งั้นก็ลามไปทั่วเนอะเป็นเป็นจุดเกลี้ยนดอกหมากนะจะซื้อมาให้โอ้เกลี้ยนดอกหมากอะไรมันเดือดพันๆนะแล้วมันทุกเที่ยงทุกอะไโอเคต้มไก่พาร์ทสองอันนี้ไก่ซื้อมาเองคนเดียวเลยคล้ายๆเป็นไก่พันดำไก่กระดูกดำดูคนเดียวเวลาแรกเนี่ยออกมามันจะดำหมดลูกแนั้นดำแท้เลยนะสามตัวนะแม่ตัวเมียเดี๋ยวเรารอ ต้มน้ำอยู่จะลวกไก่ก่อนนี่ต้มน้ำรอแล้วร้อพ่อครัวไม่มานะครับพ่อครัวก็ลุงเฮงเองเดี๋ยวลุงจัดให้วันนี้นี่ลุงเฮงอาสาเองนะครับวันนี้โอ้ยควันเต็มกล้องเลยควันควันควันในเตานะ ไม่ใช่ไอ้พวกข้างหลังทำอะไรนะไอ้ข้างหลังมึงทำอะไรเนี่ยควันเยอะจังเลยข้างหลังฮะเบาๆหน่อยหยอกเล่นหยอกเล่นนี่ อน้โอ้ยขาต้มไก่โดยเฉพาะขาเหลือลุงอาสาจัดเอง เดี๋ยวอะไร ไข่ใส่มาแล้ว เดี๋ยวจะส้มเนาะดี๋ยวใส่ทีหลังก็ได้โอเคใส่ไปเลยแล้วแต่ลุงเนาะเสียงลุงไงลุงทำในผมกินหมดแหละอร่อย ถ้าลุงทำอะวันนี้แสงเข้ากล้องดีจังเลย ต้องอยู่มุมเดิมนะครับโทษที กลับมามุมเดิมมะนาวเขาตักอองเขาลงมาเปรี้ยวอะไรนะเปรี้ยวอะไรลุงอันนี้อันนี้บุหรี่มะนาวมันติดทีนึงแล้วทีนี้มันไปเจอฝนมาตกทีเด๋ยวเลยร่วงมดเลยนะมีต้นนึงตรงนั้นดกยังกว่าทีแรกหน้าแรงมาด้วยเนาะเออมุกม่วงยังแกนหมดเห็นมาเป็นลูกไอ้น้อยมุกม่วงยังแกนหมดเลยน่ะ เคยบอกว่าลุงเป็นเพื่อนงูเห่าอ่ะ EP ที่แล้วอจำได้ปะอีพีนั้นลุงจำอะไรไม่ได้หรอกลุงก็เดินไปงั้นแหละลุงทำตลกเดินก็เดินแทบไม่ไหว กินกิ้งกือน่ะเคยกินปาะลุงกิ้งกืออ่ะเออ เคยกินเนาะน่จับเล่นเป็นไงล่ะ มันจะเอาเข้าปากอยู่แล้วดีนะห้ามเนี่ยใครจะไปคิดบ้าเลยเกอว่ะโอ้ลุงอย่าไปเล่น เสียวเฮ้ยโอ้ย มันบรากาศมาบอกตอนนี้เราเจอเจอรูตุ่นแล้วครับ แต่ลุงก็ยังเล่นกิ้งกือรอาการผมบอกว้าวโอ้ยเอ้ยลุง เสียว เสียวมอการผมบอกปล่อยไปไหมเออพอมาทำพอมาทำเลยมันจะเป็นตะโขแต่เขาเคยเขาเคยทำใส่ขนมจีนอร่อยน้ำยา กิ้งกือนะ เออทั้งลมเขาทำขายอ่ะ เรื่องจริงอันเนี้ยเรื่องจริงด้วย โอ้โหโอ้ยออกมาเป็นครึ่งครึ่งคุกลุงกลัวด้วยวันนั้นลุต้มต้มเขาก็แกะเอาตัวเนี้ยมาเลยมันคุ้นยิ่งกว่านั้นก็ขนาดขนมจีนหมืเห็นเรื่อเขาใช้ผ้าอะไรผ้าเช็ดชู้เช็ดหน้าเช็ดเลยบ่หอเออเขาโขกใส่มันใส่ปลาบ่เยอะเท่าไรหรอกใช่ไหมเอากินทิชชู่ด้วย อ๋อก็ตำจนป่นเขาก็บรัวนุ่มขนมจีนทุกวันนี้เขาจะสู้สะอาด เออเฮ้ยมันจะกินบ่ได้ลุงร้านไหนเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ไปกินร้านเั่น้าเทวร้านเขาบอกมีร้านออกขายไม่ขายเลยร้านเถื่อนร้านเถื่อน ที่น้ำจ้าน้ำยาข้นๆน่ะแม่นแล้วเขาจะสู้ทั้งนั้นเลยเราลองต้มไก่เถื่อนบ้างวะเอาไก่พลาสติกมาต้ม กินแมงทั้งวันนั่นน่ะไม่ขาดทุกที ร้านเถื่อนจะเป็นเชชู่อีกระดับหนึ่ง อร้านหรูจะเป็นเทปชู่ใช่ร้านใหญ่ไม่ใช่ส่วนมากผมมีร้านใหญ่อย่างเนาะเทปชู่มันอาจจะทำหล่นเทปตหน้าแล้วหล่นไปสักม้วนนึงได้กินเนื้อไก่ชอบกินพวกน้ำส้มน้ำว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ตลาดนะซื้อเครื่องตุ๋นยาจีนมาต้มหัวหอมเห็นปะเคยไหมมันมีเครื่องตุ๋นยาจีนเนอะซองละสิบบาทอะมาใส่หอมกรุ๊บเลยนะตาเสือสิบเอ็ดตัวป่ะว่าไอ้นั่นดองเล่า มันมีเครื่องของเขาเนาะ เครื่องมี เครื่องใส่เนี่ยบอกเครื่องไอ้ตุ่นยาจีนเขาะมีมีมีมีขาย มันจะหอมด้วยเหรอที่เขาต้มตลาดเขาใส่ทั้งนั้นเนาะมันรีบรัวมันอยู่ในป่าลงหนึ่งมีแต่ใส่พวกพวกบอลเพชรต็มเลยนี่ลงมาว่ะลุงฟันบะขาวลงลุงฟันเหลืองขนขาวมะขาวมันจะน้อยเลยแบบแกวะเพราะคนขาว แต่ผมก็ดำนะ ช่วงนี้แดดร้อนดำครับ คนข่าวก็ข่าวมาแต่น้อยๆแม่งฝันนะเป็นก็จะเป็นข้างในแต่ก่อนก็ไปให้หมอแคะให้ข้างในไวะชอบไปขุดอินฟูนเออขุดอินฟูนขุดเลยเดี๋ยวนี้บอกคนจะเกิดเป็นเรื่องแก่แล้วอันนี้มันคอนหมดแล้วเนี่ยนะนะนะมันบอมันบอปวด บางทีเมาเหล้าจัดนี่มันคอนปวดไหลแล้วดึงแม่งเอาครีมดึงออกแล้วออกไหลแล้วมั้งเนี่ย หมุนไปหมุนมามันก็หายแล้วกินเหล้าไปดึงฟันเลือดไม่ไหลไม่หยุดเลยเลยไมย่อ่ะร้อยบอกพอนั้นเราก็อมเกลือแต่พอดึงออกแล้ว โต๊ะเถอะมันก็ไม่ร้อน มันช่งจ้าซะเหลือเกินย้ายไปได้ก่อนโต๊ะอมควันไปย้ายโต๊ะดีกว่าไหมย้ายโต๊ะออกไปริมนู่นก็ได้เอาหาม โอเคมาเร็วเอาน้ำออกก่อน เอาช่วยกันเร็วมันหนักเท่าไรแล้วแข็งแรงย้ายคนเดียวก่อนนึงอุตส่าห์ไปตัดมาให้แล้ว ไอ้ตาลแสดงว่ามันก็นั่นแหละที่นอนมันอันนี้เราทำที่นอนให้ไอ้ตาลนะครับ มาบ้านลุงไม่ใช่ไม่เรานั่งคนมาเต็มเลยบุงอะไรลุงใบไม้ใบไม้โอ้ลุงจะก่อนตาลายอมอะไรวะใครบุ้งวะน้ำได้ยังยังมาเดือดเลยในต้มรอนะไม่ได้กูกูตัดรอต้มน้ำเลยแล้วกันแบตกูจะหมดแล้ว ไข่ไก่หม้อมอเอียงจับหมูขึ้นมาครับตรงนี้ครับครับแค่นี้ไป เคลียเคลียหม้อไปไหนเคลียหม้อกูมันกงงเอาฝา ปิดเลยว้าววาง ดู ก่อนไหมเดียวเอานั้นเจ็บมั้ยจะบอกเห็น ว่า มันกงบกงดีๆนะผงนี่อด เลย นะ ใส่น้ำเข้าไปอีกปะ ต้อง อะไร คน ก่อนไหมคนคนดิ โอ้ยกลัว มัน เจ็บ มัน ตาย แล้วจะมอง เอแค่นั้นพอพอแล้วพอแล้วแล้วก็น้ำไหมน้ำไหมโอ้ย น้ำเยอะอยู่นะพี่ลุงน้ำพอแล้วมั้งพอแล้วน้ำพอแล้วน้ำก็ออกเลยโอเคปลาได้เลยนะพ่อครัวจำเป็นกูที่ต้องล็อกล็อกเดี๋ยวมันมีลมออกเดี๋ยวลุงจัดทำเครื่องในต่อเครื่องในเสร็จก็รอเวลากินอย่างเดียว พอตัดไปตอนที่ลุงทำเสร็จ โอเคเป็นยังไงรสชาติ ลุงทำเองด้วย อร่อย ลองดู ลองดู ลองดิอ่ะมันเปรี้ยวมันก็สีบเปรี้ยวเนอะมันต้องสามฝักตนองมาขามเดี๋ยวกล้วยจะกินเลยนะโอ้ยั่ไงผมว่าขาดเกลือว่ะจืดเลยใส่เกลือ เกลือก้อนก็ได้เกลือป่นก็ได้เป็นไง นิดนึงจะเป็นมาสเตอร์เชฟแล้ว ชุดประจานเนี่ยเนี่ย ไม่เหมาะกับมาสเตอร์เชฟ ให้กูไปนะ กูก่อไฟกลางรายการกูก่อเงี้ย ไม่ใช้เตาแก๊สเขาหรอกขอเชิญกลับบ้านได้เลยครับรายการนี่คนข้างๆนี่ไอ้เขาแคกเขแคกอยู่ตักก่อนมากินดูดิเออลองดิมันเปื่อยยังอ่ะพอคิดแต่มันกินได้แล้วล่ะลุงเอานิดมันจะเปื่อยหรือไม่เปื่อยน่ะยังเหนียวอยู่เนี่ยลุงยังตัดบ่ขาดเลยเฮ้ยขาดแล้ว เคครับรออีกสัก2นาที เดี๋ยวถึงช็อตกินละ ตัดเพื่อนบ้านแบ่งปันตัดไว้เพื่อนบ้านก่อน เราทีหลัง เขาไถไอ้ไร่ข้าวโพดอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวข้าวโพด ให้ผมไปเสิร์ฟไหม บอกได้แล้วครับ ลุงให้ผมมาเสิร์ฟครับมันจะไม่ยาวยังว่าไส้มันนะลุงตัดเองเอาแล้วพริกอะไรเขามีใช่ป่ะเขามีไปไปตะโกนดังๆ เด้อลุงมีอะไรขึ้นมาก็ ไม่ว่างกินอยู่ใช่ นี่ครับเราเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อย ไก่บ้านสูตรลุงเฮงมอีไปนู่นเลยเอาอันนั้น้างมั้ไงเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันบ่อแห้งเลยลุงเรียบร้อย เตรียมพื้นที่การกินอย่างเงียบๆเลยสองคนวุ่นวายเลยทางนู้นเลยแล้วทางนี้หิวเลยเนี่ยซ้อนใช่ปะถุงจะเอานี่ใส่ก็ได้เป็นพี่กบำปลาเนี่ยมีมะนาวใส่ขึ้นไนแล้วเขาทานเนาะโอ้ข้าวเยอะไปบ้างวะ กินหมดเลยเนี่ยเราหมดก็เอาใส่นี้ไว้เราหมดแล้วเอาใหม่มามามึงอะเลือกที่นั่งดีๆฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวเทปเอาไว้ไม่ได้หมดฝั่งนี้ลุงไปนั่งฝั่งนู้นก็ได้ลุงเออนั่งดับตบมันได้มันตักออกมาเนี่ยตักมันลุงก่อนเลยเคยใหม่ตักมันก็ตักม่อีกจะจัดให้จักไม่เคยเลยจัดให้จัดให้เลย กินกินเงินอิ่มกันเลยขอชิมกันว่าจะใส่อะไรร้อนใส่พริกเลยใส่พริกเลย ยอดจริงอร่อยว่ามันขาดจืดไปหน่อยขาดจืดอ้าวแกไม่เอาพริกผงเนี่ยพริกแกใส่ มันจืดไปหน่อย่ใช่ป่ะลุต้องเติมน้ำเปล่าหรือไงปลาใส่ อ๋อคือปลาก่อนมันจืดไปหน่อยอ๋อมันจืดไปหน่อย ขาดจืด โอ้ เวลาเขาใส่ซับจะผิดเอานะมึงมาคุยแท้เลยลูกนอืมรสชาติขึ้นเยอะ น้ำอย่าให้เหลือ อร่อยน้ำผมกินน้ำอย่างเดียวเลย มีมือเดียวจะไปถ่ายมากินก่อนดิ นาะเอาไปถ่ายไปเขาไงก็ได้โอเคถ่ายก่อนถ่ายหยุดถ่ายก่อนลุงบอกกินก่อนโอเค ตัดแม่งเลย กินซะกูเดี๋ยวไม่ทันชาวบ้านมึงต้องมาเอาน้ำเองเลยเหรอช้อนเล็กหม่เออโอ้ยไอ้น้ำหมดแล้วเออเดี๋ยวเติมเติมเติมน้ำเลยโอเคต้องมาเอาน้ำเองด้วยโอ้หน้ำนี่ก็มีไม่ตันเลยเอาน้ำเองมันต้องปรุงเครื่องอีกช้อนมันเล็ก ช้อนเล็กไม่ทันใ่โอ้ยมึงเหนียวอยู่ในปีกเปลดอ แล้วลุงตักบอกว่าป่ดเอาก่อนแล้วลุงตักไปให้เขาด้วยเมื่อกี้เนี่ยบอกยังไงกูก็ถ่ายอเนาะ เอ้ย กินดีกว่า ตัดแล้วมันจะไม่ขาดเลยเนาะ เออ สับปะรดอ่อนเต็มนะผบอกแต่ที่แรกเด๋ยวลืมนะเพิ่งมันจะใส่มะม่วงม่วงอ่อนเนาะหันไปเจอสับปะรดพอดี เดี๋ยวร้านนั้นลุงทำใหม่เลยลุงย่ามาสับปะรดมาสับใส่ฝันฝันฝันฝันปอกแล้วก็มีลอมกอขูดอ่ะครับเห็นปะรถมันจะไปอีกอย่างเนี่ยถอยไปแล้วนะครับสอง กูไม่ทันกูไม่ทัน ไม่ทันนี่ไม่ไม่ค่อยได้กินนะครับตอนถ่ายมือกล้องไม่ทันกินน้อยจังเลยเวลาโอ้อิ่มกินแต่น้ำผมชอบซดน้ำน้ำหมดแล้วเนี่ยเหลือเนื้อให้ผมเนี่ยผมใช้พลังงานเยอะถ้าไก่ถ้าเป็นไก่พันเนี้ยนุมันยังจืดเนึงยมันกินบ่อร่อยอย่างนั้นอันนี้กินอร่อยกว่ากินข้างนอกก็ซดแต่น้ำไม่นี่กินเนื้อชอบซดน้ำต้มไก่มาเข้าไวไหนไว้ข้างในครับ ไปไหนเติมข้าวอ๋อเจอฮะเติมข้าวเหรอเอ้าโอ้เอาเรื่องของสองคนเนี่ยเพื่อนเอาไปวางบนเตียงขอสู้ลุงซะอีกพีนึงกันมึงไม่ถอยแล้วมึงไม่ถอยเหมือนกันลุงเติมเราก็ต้องเติม โอ้ยญาติมาเยอะจังเลยฮะต้มไก่มันอร่อยมากเลยนะถ้ามีมันต้องมีผักชีหอมสดใส่ต้องใส่ผักชีหอมหอมสดเอาผักชีใส่แล้วหัวนึงไงใบผักชีใส่นะ นี่มันใจแต่หัวงนไป เห็นมึงกินแล้วกูเบิร์นอีกรอบดีไปเนะเนี่ยเมื่อกี้ตะก้องเจอโบทีหลังอาบันก็ไม่นะมาคามหวานอีกแล้วผมซัดไปอ่ะทั้งวันเลยอ่ะไม่พูดดีกว่าม่วงกับโบดตามต้นเต็มหนเต็มเอะตก่อนงัวกินเดี๋ยวนี้งัวไปไก่บ่เห็นไปกินก่อนแต่ก่อนไก่ไปกินยังก่อนเนี่ย ธรรมชาติหมดปลูกผักไว้่อนนะผักของราจะอดเนี่ยผักโอเคนะครับ EP นี้ก็ขอตัดจบกันแค่นี้แหละ ฝาก FC ทุกคนนะครับ กดถูกใจกดติดตาม แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆ ที่จะได้รู้จักลุงลุง เป็นคนนี้แหละ น่ารัก เวลาเมา ไม่เมา ก็อีกคนละแบบเนาะยังไงก็ใจดีเหมือนเดิมนี่แหละ สูตรลุงโอเคนะครับสวัสดีครับตัดนะ รู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทารารัดเบาเบาแต่ไม่ตกลุมรักทุกทางวะทุกทุกทุกทุกทุกทางวะทุกทางวะทุกปอทุกปอทุกปอทุกปอทุกทางวะทำมันพลาดมัน